เรียนเชิญนะาบนเวทีเลยนะคัำคืนนี้นะฮะขอต้อนรับสาวสวยทั้งห้าทีมงานด้วยกันนะฮะเรียนเชิญนะรับฟรีไม่เสียตังค์นะฮะบรรยากาศช่วงแรกพารำวงมือเพชรก่อนก็แล้วกันนะเรียนเชิญจากพรอาจารแม่จะาเชิญเชิญ の